อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวตาธร มโมสันเทติโกอาการิโก เอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสัง ังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจาตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกา สสาติ